ชื่อวันวิพามาลัยนวลค่ะ วันนี้สิ่งที่ทำก็คือเรื่องของการพาผู้สูงอายุมาโรงพยาบาล ปกติพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็เจอว่าเออบางทีผู้สูงอายุเข้ามาโรงพยาบาลคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปไม่ค่อยถูก ก็รู้สึกว่า เอ๊ะจริงๆถ้ามีเพื่อนมาโรงพยาบาลด้วยก็ดีเหมือนกันนะ แต่ว่าบางคนเขาบอก เออ ลูกไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออ มันก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่ว่าบางครั้งเนี่ย มันสามารถเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ ก็คือพี่อ้อนจะมีเพจบน Facebook นะคะ เรื่องพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลนี่ถ้าคนที่สนใจติดต่อ เขาส่วนใหญ่จะอินบ็อกซ์เข้ามา แล้วก็พอโอเคตกลงกันได้เขาก็จะแจ้งสถานที่วันเวลาที่หมอนัดอะไรเงี้ย ส่วนใหญ่ที่คุยก็จะเป็นคุยกับลูกหรือหลานอะไรที่เขาดูแลคนแก่อยู่เนี่ยค่ะแล้วเขาไม่มีเวลาเขาก็จะติดต่อ คือตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเราก็จะไปรับคุณป้าเนาะไปรับคุณป้าที่ที่บ้านพักอะค่ะ เพื่อที่จะมาที่วันนี้มาโรงพยาบาลคุณป้ามาทำกายภาพบำบัดค่ะป้าไปทำทุกอาทิตย์เลยไปสามวันสองที จันทร์พุธศุกร์อาทิตย์ละสองวันอันนี้มันทำอะไรบ้าง อ๋อ มาดึงคอ แล้วก็ดึงหลัง เราเริ่มต้นจากคนเดียวนี่แหละค่ะ ที่เรารู้สึกว่าหนักอยากจะทำ แล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถทำได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนอะไรมากมาย แค่เรามีเวลา ร่างกายเราพร้อมจิตใจเราพร้อมที่จะมาดูแลเขา ใคร ๆก็ทำได้นะถ้ารู้สึกว่าตัวเอง มีความอดทนในการที่จะดูแลคนอื่น เราได้เรียนรู้จากผู้ป่วย ผู้ป่วยที่เขาก็มีความทุกข์อยู่แล้วบางทีเนี่ยการได้พูดคุยกับเขาเราก็ได้เรียนรู้ที่จะฟังฟังเขามากขึ้นพอเราเริ่มรับฟังคนอื่นเป็นนะคะพี่อ้อยว่าประโยชน์ตรงเนี้ยเรากลับไปใช้ฟังคนที่บ้านเรา ในส่วนของเขาเขาก็มีเพื่อน มาโรงพยาบาลก็ไม่เหงา ในส่วนของลูกหลานก็รู้สึกว่า งานการเขาต้องทำเขาก็หมดห่วงพี่เอาว่ามันวินวินทุกฝ่ายเนาะว่าทุกคนก็ได้ประโยชน์ร่วมกัน แล้วเราก็ได้ฝึกตัวเราเองด้วย อยากทำไปเรื่อยๆตราบใดเท่าที่เรายังมีแรงได้ได้มีความประทับใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขได้ได้ทำ มันเป็นการช่วยเหลือผู้คนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันก็ได้ อย่างคนบางคนอาจจะแบบว่าบ้านอยู่ใกล้กัน ก็ทำให้ชุมชนมันเกื้อกูลต่อการที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้น แล้วก็อาจจะช่วยทำให้เขามีโอกาสได้ ใช้ชีวิตบ้านปลายของเขาได้ อย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะขอบใจมาก